อ่านถูกอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชม พอดีบังกิตได้เกรด8ครับผมเออเกรด8มีที่ที่ไหนล่ะเออก็คิดดูแล้วกันขนาดบอกเกรดยังบอกผิดจะได้เกรดอะไรล่ะเออโอเควันนี้เฮียบินมาเล่นกันที่ค่าย PG นะคุณผู้ชม มาเล่นกันเป็นเวลา 13นาฬิกาหกนาทีน้อง ๆ หนูๆควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำไม่ทำตามนะครับวันนี้มาเล่นเพื่อความสนุกบันเทิงเพลิดเพลินเท่านั้นนะ สำหรับเกมนี้มากันที่ทุน600สแกตเตอร์ 4 ตัวนะรางวัลหมุนฟรี15 ครั้ง นี่นะ เจ้าแวมพายสุดโหด กระโดดปีเป็ดครับผมเฮ้ยอะไรวะ เออสัญลักษณ์สแกตเตอร์ 3 ตัวได้หมุนฟรี10 ครั้งนะ4ตัวได้ 15 ครั้ง แล้วก็เกมนี้เป็นเกมรายจ่ายแบบไหนยังไงเป็นเกมเก่าเล่าใหม่นะคุณผู้ชมอยากลองนะอยากลองเหมือนกัน มากันที่เบ็ด10 เลยก็แล้วกันเนาะ แกตเตอร์ซื้อไม่ได้แล้วก็ยังไงต่อรายจ่ายเป็นแบบไหนยังไง ไปดิ ลุย อยากรู้ต้องดูคุณผู้ชมสำหรับขอบทองนะน่าจะเปลี่ยนเป็นวายสุดขอบเงินต้องโชว์เป็นขอบทองแล้วก็เป็นวาย เอ้า รายจ่ายมายังไงวะอ๋อโอเคนะ ไม่มีต่อเนื่องนะ เอ้า ฟีเจอร์ ฟีเจอร์สัญลักษณ์ถุยสัญลักษณ์ขยาย ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บหูยคุณผู้ชม ขอบคุณมาก เฮ้ย แม่นางแวมพายอะไรของคุณเนี่ย ไอสัตว์งง อะไรของมึงเนี่ย เออ ไปต่อ คอมโบต่อเนื่องจะไม่มีนะมันจะไม่แตกโชว์เหมือนแบบทั่วไปนะ เป็นตามแถวนะ เอาสองแถวก็ได้ด้วยเว้ย เอาเว้ย ใส่เป็นเบ็ดยี่สิบแล้วกันคุณผู้ชม เออ เอาเล่นแบบงงๆกดเทอร์โบไปหนึ่งทีเผื่อจะมีฟีสเก็ตเตอร์เข้ายังไง เข้าเลยไหมเข้าเลยไม่เข้า เออรับรางวัลก็โตไป440อ๋อได้ตัวนี้ก็จ่ายนะคุณผู้ชม จ่ายปะวะกำชี้แบบเนี้ยเออกูงงว่ะอ๋อจ่ายจ่ายคุณผู้ชมจ่าย มันจะเป็นวายในตัวแหละ เอามาแล้วครับผมสัญลักษณ์ฟีเจอร์ขยายเป็นเคอีกแล้ว ขยายมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขยับมา แล้วไงต่อ ก็ขอบคุณมาก เออ เห็นแต่รางวัลก้อนโตนะ ตอนนี้อาสแกตเตอร์เข้า เออ ยังงงอยู่เลยเนี่ยเอ็กเคอ่าสัญลักษณ์แบบนี้จะขยายเป็น A แล้วแต่จะขยายจ่ายรางวัลให้อะไรวะนะลองดูสิ อยากรู้ก็ต้องลองดูสิ คือมี A 3แถวโชปุ๊บบุมบัมเข้าไปเบาๆ100 แล้วก็เอาแค่นี้เหรอ เฮ้ย เอาสแกตเตอร์ก็ลงมาฟรีในฟรีเข้ามา เอาลงมาดิลงมาสิ เออสแกตเตอร์เป็นตัวยแล้วก็อะไรวะ งงงงเอ้ยเอเต็มแถว ขอบคุณมากเอาไปสองพันเปิ์ไม่กะผลสุดท้าย เอาดิวะ เออ แรกๆมาแบบงง ๆ นะ ขอยาดขยับเบ็ดแล้วก็ลุยต่อ คุณผู้ชม เบ็ดร้อยไปดิ ถึงไหนถึงกัน เปิดเทอร์โบไว้อยู่ดิ แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ โอ้ตัวนี้สวย ตัวนี้สวย นั่นแหละครับผม นั่นแหละครับผม ขอบคุณมากวิ่งหนึ่งหมื่นเออดีๆก็ได้ตัวแพงนิเคปะขออีกทีนึง ขออีกตัวนึงแพงๆอีกทีนึงโอ้ได้เอมันการันตีทุกตัวปะวะถ้ามันขึ้นให้แบบนี้ผมก็งงนะ เออ ขยับลงมา นั่นแหละครับผมจัดไปสองพันไปต่ออีกหน่อยอีกหน่อยหน่อย เอ้ยอุ้ยสามพันหกว้าว จะสองหมื่นแล้ว อีกหน่อย อ่ะ ดอกนี้เราว่าดอกสุดท้าย การันตีแล้วแหละ เออ น่าจะการันตีแล้วแหละ โอเค ขอบคุณมากมจะสามพันนะ โอ้โหสองพันนี่หว่า เออมาแบบงง ๆ ว่ะคุณผู้ชม ขอใส่เบดห้าร้อยทีนึงอยากรู้ จริงอยากรู้จริง